พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอสมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม การทำให้แบรนด์สินค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องนำวิทยาศาสตร์ เข้ามาควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ และต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของสินค้าครับ ใช่แล้วค่ะ ตัวอย่างเช่นยาอมแก้ไอที่อยู่คู่คนไทยมาหลายสิบปี ในตอนนี้ทีมนักวิจัยคนไทยได้ช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เป็นขวดสเปรย์พ่นแก้ไอกวทช ร่วมกับ บริษัท 5 ตะขาบ ซิมเทียนฮอจำกัดทำวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอแผนโบราณ ตราตะขาบ 5 ตัว ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นและพัฒนาวิธีการเตรียมวัตถุดิบยาสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตยาแก้ไอในรูปแบบสเปรย์น้ำรวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สามารถลดเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของคออักเสบได้มากกว่า 99.9%ภายในเวลา